สวัสดีค่ะ ทุกท่านทราบไหมคะว่า Google Classroom สามารถเชิญผู้สอนอื่นมาสอนร่วมกับเราในชั้นเรียนเดียวกันได้ รวมถึงสามารถจัดการผู้เรียนได้ด้วย เรามาลองดูกันเลยนะคะ มีขั้นตอนการเชิญผู้ร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียนดังนี้ 1. ไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2. คลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการ 3. คลิกเมนู people ผู้คน คลิกสัญลักษณ์คนบวกตรง teacher เพื่อเชิญผู้สอน และใส่รายละเอียดอีเมลของผู้สอน แล้วคลิก invite เพื่อเชิญเข้าร่วมชั้น สำหรับผู้สอนร่วมสามารถตอบรับคำเชิญ ให้ร่วมสอนในชั้นเรียน โดยผู้ถูกเชิญจะได้รับอีเมลที่ขอให้เข้าร่วมสอนในชั้นเรียน หากต้องการเข้าร่วมชั้นเรียน ผู้ร่วมสอนที่ได้รับเชิญ ต้องคลิกลิงก์ในอีเมล หรือลงชื่อเข้าใช้ Classroom แล้วคลิกยอมรับในการ์ด ชั้นเรียน ในการที่จะเพิ่มผู้เรียนเข้าร่วมชั้นเรียนนั้น ผู้สอนจะต้องทราบถึงสิทธิในการเพิ่มผู้เรียน ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้งานอาจเข้าร่วมชั้นเรียนที่สร้างโดยผู้ใช้ ซึ่งมีบัญชีประเภทอื่นได้ หากมีการกำหนดประเภทบัญชีของตนเองให้สิทธิในการทำเช่นนั้น สิทธิการเข้าใช้งานมีแตกต่างกันดังนี้ หากผู้เรียนใช้คลาสรูมแบบไหน ก็สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนของผู้สอนในประเภทเดียวกันได้ แต่ผู้เรียนที่มีบัญชีแบบ g s u i t for Education และ g s u i t for Nonprofit ไม่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนของผู้สอนที่มีบัญชีแบบ g s u i t Basic g s u i t Business g s u i t Enterprise และบัญชี Google ส่วนบุคคล ในขณะที่ผู้สอนที่มีบัญชีส่วนบุคคล สามารถเชิญผู้เรียนที่มีบัญชีแบบส่วนบุคคลเท่านั้น ประเภทอื่นไม่ได้ การเพิ่มผู้เรียนเข้าชั้นเรียน ทำได้ 2 วิธีดังนี้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 กรณีต้องการแสดงรหัสอย่างรวดเร็วเมื่อฉายภาพให้เต็มหน้าจอ ให้คลิก เต็มหน้าจอ ซึ่งอยู่ใต้ชื่อของชั้นเรียน อยู่ถัดจากรหัส หากต้องการแสดงรหัสในมุมมองขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิก ขยายเต็มจอ ระบบจะแสดงให้เห็นแบบเต็มจอ กรณีใช้งานผ่านการตั้งค่า ให้คลิกการตั้งค่า ระบบจะปรากฏเมนูย่อยให้เลือก ให้เลือก Display ระบบจะแสดงรหัสให้เห็น หากต้องการแสดงให้เต็มหน้าจอ ให้คลิกเต็มจอ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 คลิกเมนู people ตรงส่วน student คลิกตรงกล่องสี่เหลี่ยม จากนั้นให้คลิกที่ action จะมีเมนูย่อยให้เลือก คลิก remove ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการลบ ให้คลิก remove กรณีต้องการนำออก หากไม่ต้องการให้คลิก cancel การนำผู้สอนร่วมออกจากชั้นเรียน การนำผู้สอนร่วมออกจากชั้นเรียน ไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ คลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการ คลิกเมนู people ตรงส่วน teacher คลิก ตรงสัญลักษณ์ 3 จุด เพิ่มเติม จะมีเมนูย่อยให้เลือก คลิก remove ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการลบ ให้คลิก remove กรณีต้องการนำออก หากไม่ต้องการให้คลิก cancel เป็นอย่างไรบ้างคะ มาถึงตอนนี้ ดิฉันหวังว่าทุกท่านสามารถเพิ่มชั้นเรียน และจัดการชั้นเรียนได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะ ในบทต่อไป เราจะได้เรียนรู้วิธีการมอบหมายงาน และตรวจงานในชั้นเรียนออนไลน์ อย่าลืมเรียนรู้กันต่อเนื่องนะคะ สวัสดีค่ะ